สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นรูบิกสามคูณสามนะครับในช่องรูบิกเอทีฟไนะครับ ช่อง YouTube ของผมนะครับผมผมได้ทำไป 2 ช่อง YouTube นะครับ ก็จะเป็นช่อง Arduino c r e a t i v e t y Gaming Review Creative นะครับ ฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์กดคกดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์ ข้อบกพร่องข้อติข้อชมด้วยนะครับนะ ก็เหมือนที่พูดไปนะครับผมจะมาสอน แก้สามคูณสามนะครับ อืมมาเริ่มรู้จักกับสามคูณสามก่อนเลย อ่า ตรงกลางนี่ครับนี่ ชิ้นตรงกลางนี่คือเซนเตอร์นะครับนี่ คือเซนเตอร์ คือชิ้นเซนเตอร์ตรงกลางนี่นะครับ ตรงนี้นะครับนี่เสียงนี้นี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่คือชิ้นเอทนะครับหนึ่ง นยชิ้นเอกชิ้นเอกชิ้นเอกชิ้นเอกชิ้นเอกชิ้นเอกชิ้นเอกแล้วก็ชิ้นเอกครับทุกอันเป็นชิ้นเอกหมดนะครับอ่ะแล้วก็ตรงมุมนี้นะครับคือ ก็มุมนะครับคอนเนอร์ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วก็อ่ะมาสับมั่วกันครับ สำหรับวิธีการนี้นะครับเราเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะครับ ก็คือเซนเตอร์สีขาวไว้ด้านล่าง ก็จะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ นี่นะครับ อ่าวิธีทำขั้นตอนนี้ครับ ก็คือทำให้ขาวล้อมเหลืองนะครับขาวล้อมเหลืองอ่ะคือยังไงอ่ะจะทำให้ดูครับอันนี้ครับคือขาวล้อมเหลืองก็คือสีขาวนะครับ ล้อมเหลือง อ่ะสีขาวเซนเตอร์ไว้ด้านล่าง ก็จะเป็นสีขาวล้อมเหลืองขาวล้อมเหลืองครับชิ้นเอกของสีขาวล้อมเหลืองนะครับนี่ล้อมเหลือง ไม่ต้องไปส่วนคอร์เนอร์นะครับสนแต่ชิ้นเอกตรงนี้นะครับ ให้มันรอบๆเซนเตอร์สีขาวอ่ะก็จะสอนวิธีทำง่าย ๆนะครับ นตอนแรกก็ต้องหาสีขาวก่อนเลย ชิ้นเอสีขาวอยู่ในบ้างอะอยู่นี่นี่สีขาว ขั้นตอนนะครับอืมตอนนี้ถ้าเราจะเลื่อนแบบนี้ สีเหลืองก็ไปใช่ไหมครับ อ่า แล้วก็จะต้องบิด ให้มันมาอยู่แนวแบบนี้นะครับนี่สีขาวอยู่ตรงนี้มันขึ้นไปยืบนี่ แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ขึ้นมาแล้ว ชิ้นเอตันหนึ่งนะครับ อ่ะชิ้นต่อไปอยู่นี่ อ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วครับ ก็คืนอ่าหาชิ้นเอต่อไป อ่าอยู่ด้านล่างนี่ แล้วก็ทำให้มันขึ้นมาตรงนี้นะครับ อ่าขึ้นมาแล้ว แล้วก็ต้องลื่นขึ้นปุ๊บอ่ได้แล้วอีกอันนึงอยู่นี่ครับ อ่ามันอยู่ อ่าแล้วก็เลื่อนมันขึ้นแล้วก็ อ่าล้อมรอบครับ แต่สำหรับกรณีนะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับ อืม แล้วก็ถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับ เอ้สิ่งนี้มันก็จะหายไปใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องเลื่อนหลบก่อน เพราะตรงนี้มันว่างนะครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นอ่ะ มันก็ได้แล้ว แทนที่จะเป็นแบบนี้นะครับ ที่มันติด แล้วก็เลื่อนแบบนี้ อ่ะอีกกรณีหนึ่งครับ ถ้าสมมุติมันเป็นแบบนี้ แล้วเราต้องการจะทำให้มัน เราต้องทำมันเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับ แล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะหาย แล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อน บีดตรงนี้ก็จะไม่เป็นไรนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ แล้วเลื่อนกลับมาวืบแล้วก็ขึ้น ง่ายๆครับอ่ะ ตอนนี้แล้วก็ทำจะได้แล้วนะครับอ่ะหวังว่านะครับหวังว่าทำได้แล้วครับอ่ะนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปอ่ะเลือกชิ้นเอ็ดมาอันนึงครับเลือกมาหนึ่งอ่ะผมเลือกชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้สีแดง ก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาว ชิ้นเอทสีขาวที่ล้อมรอบเหลืองชิ้นนี้นะครับ ด้านล่างเป็นสีแดงจิ๊บเลื่อนให้มันมาตรงกับเซนเตอร์สีแดงนะครับอ่ะอันนี้เซนเตอร์สีเหลือง อ่ะ ชิ้นเอทที่มันต้องขาวล้อมเหลืองนะครับ ของสีขาวด้านล่างสีแดงอ่ะตรงกับสีแดงแล้ว เอาชิ้นเอทที่เราเลือกไว้นะครับ ไปด้านหน้าแล้วก็หนึ่งสองแล้วให้มันมาอยู่ด้านล่างนะคะอ่ะอยู่ด้านล่างแล้วมันตรงนี้ก็ตรงกันแล้วด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็ทำในอื่นต่อนะครับ เพื่อจะได้ไม่งงนะครับ ถ้าอ่ะถ้าสมมตินะครับ เมื่อกี้ผมทำด้านนี้ไปใช่ไหมครับ ให้เลื่อนไปทางซ้ายเรื่อยๆให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับ แล้วก็เลื่อนให้มันตรงจึ๊บอ่ะตอนนี้มันเป็นสีส้มตรงกับสีส้มแล้วก็หนึ่งสองทำเหมือนเดิมกับทุกชิ้นเอที่ล้อมเหลืองอยู่นะครับ อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับ มาไปทางซ้ายก็ชิ้นนี้ด้านล่างเป็นสีน้ำเงินผมก็เลื่อนมาตรงกับสีน้ำเงินเนี่ยครับ ตรงกันแล้ว แล้วก็หนึ่งสองนะครับ ชิ้นสุดท้าย ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับ เลื่อนมาปุ๊บนี่ตรงกันแล้วเออหนึ่งสองนะครับอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้ด้านล่างก็จะเป็นรูปบัวเขานะครับนี่ ก็แล้วก็จะมีแบบนี้แบบนี้สีที่มันตรงกันแบบนี้แบบนี้นะครับ ถ้ามันไม่ตรงกันแบบนี้นะครับ ก็ให้เราเลื่อนจุ๊บให้มันตรงกันนะครับขั้นตอนที่สามนะครับ คือทำแถวแรกให้ได้นะครับ แถวแรก ให้สีมันเต็มนะครับอ่ะสีมันเต็มคือยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ สีมันเต็มอ่ะอ่ะ ปึ๊บหาไม่เจอนี่นี่ก็คือแบบนี้นะครับ ด้านล่างจะเต็ม และสีขาวก็จะเต็มด้วยนะครับ สีขาวจะเต็มเต็มด้านหนึ่งแล้ว แล้วแถวล่างเราก็จะได้นะครับ เนี่ยแถวล่าง แถวล่างสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแสดงวิธีง่าย ๆ นะครับอ่ะขอใช้เวลาสักมัว นะครับขั้นตอนนี้เราต้องเอาสีขาวตรงนี้นะครับ ด้านที่มันเป็นบวกไว้ด้านล่างมือเรา แบบนี้นะครับนี่เอาไว้ด้านล่าง เราเลือกมาหน้าหนึ่งเลยครับ ตรงนี้หน้าหนึ่ง เลือกมาหน้าหนึ่งเลย อ่ะผมไม่ใช่เลือกหน้าครับ อ่ะ ดู อ่ะ เอาง่ายๆครับ ดูแถวบน ถวบนก็คือแถวนี้นะครับเนี่ยที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยตรงมองแค่ตรงนี้นะครับ ตรงไหนมีสีขาวบ้างอ่าตรงนี้มีสีขาว แล้วก็เลื่อนอ่าแล้วก็ดูด้านล่างข้างๆก่อนอ่ะอันนี้สีขาวนะครับ ตรงนี้เป็นสีแดงอ่ะสีขาวตรงเนี้ยสีแดงเราก็ต้องนะครับ อ่า ตรงนี้สีขาวใช่ไหมที่เราเลือกไว้ แล้วก็ตรงนี้สีแดง แล้วก็เลื่อนให้มันมาตรงกับสีแดงครับ สีตรงสีแดงคือไง อ่ะขาวอยู่ท่านี้ ตรงนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมครับ อ่ะตรงนี้เป็นสีแดง แล้วก็ต้องเลื่อนให้มันมาตรงกับเซนเตอร์ สีแดงก็คือแบบนี้ครับ หนึ่งสองแบบนี้ แบบนี้นะครับ หนึ่งกับสองอ่ะสีแดงตกกันแล้ว สีขาวอยู่ด้านนี้ ในกรณีนี้นะครับ สีขาวมันอยู่ด้านนี้ แล้วก็ต้องเลื่อน ด้านนี้นะครับ ขึ้น ขวา แล้วก็ลง อืมตรงนี้ก็จะได้แล้วครับอ่ะอ่ะต่อไป อ่ะ ชิ้นนี้ อ่ะมีชิ้นนี้ แล้วก็อ่าดูข้างๆ สีอะไร สีเงิน จึ๊บ เลื่อนมันไปตรงกับสีเงินครับ เซนเตอร์สีเงิน อ่ะ ตรงกันแล้ว อ่ะ สีขาวอยู่นี่ อ่ะ ข้างๆ สีอะไร สีเงิน อ่ะ ตรงกันแล้ว อ่ะ แล้ว เหมือนเดิมครับสีขาวอยู่ด้านนี้ แล้วก็ขึ้นขวาลงนะครับเฉพาะที่มันอยู่ด้านนี้เท่านั้นนะครับขึ้นขวาลงอ่าเลืสองอันครับอ่ะในกรณีที่มันอยู่แบบนี้นะครับอ่ะเราเลื่อน ให้สีขาวด้านบนนี่นะครับอ่ะตรงนี้ว่าง เลื่อนให้มันมาอยู่แถวที่มันว่างนะครับ อ่ะสีขาว ด้านล่างว่างนะคะอ่านี่ แล้วก็ใช้วิธีขึ้น ขวา ขวาลงนะครับนี่ ซึ่ง อ่าก็จะมีสีขาวตรงนี้นะครับ สีขาว อ่าเเจอสีขาวตรงนี้ ตรงนี้สีอะไรสีเขียว อ่าสีเขียวอ่าแล้วก็ลื่กันตรงนี้ตรงกันแล้วนะครับเซนเตอร์ อ่า แล้วก็มีสีขาวตรงนี้ สีสีอะไรสีเขียวตรงแล้ว แล้วก็ขึ้นขวา ลง อ่ะง่ายๆ ครับอ่ะขาิอีกอันเดียวอ่ะขาดอีกอันเดียว อ่ะ ตรงนี้สีขาว ตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะตรงนี้เป็นสีเขียว แล้วก็เลขให้มันตรงกับเซนเตอร์สีเขียว อ่ะ ตรงกันแล้วนะชิ้นสีขาวคอนเทนต์สีขาว ตรงนี้นะครับตรงกันแล้ว ถ้ามันอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะ ตอนนี้มันอยู่ด้านนี้ สีขาวมันอยู่ด้านนี้ ก็ขึ้น ซ้าย ลงนะครับ อ่ะขึ้นซ้ายลง เอ้ยขึ้นขออภัยนะครับอ่ะขึ้นซ้ายลงนะครับ ก็เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ เป็นอ่ะสีขาวอยู่ด้านนี้ก็ขึ้นซ้ายลง แต่ถ้า อ่ะสีขาวมันอยู่ด้านนี้ นี่นะครับ อ่ะเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็ แต่ต้องขึ้น ขวาลง เคลื่อนขวาลง เคลื่อนขวาลงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่าตรงกันแล้วก็เคลื่อนขวาลง ง่ายๆครับอ่ะมาทวนอีกทีอ่ะถ้ามันอยู่ด้านนี้นะครับ ขาวสีแดง ตรงแล้วก็ขึ้น ซ้ายลงนะครับโอเคคงเข้าใจกันนะครับอาจจะพูดมากไปหน่อยอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับคือทำแถวสองให้เต็มครับอ่ะเมื่อกี้แถวแรกเต็มแล้วนะครับทำแถวสองให้เต็มนะครับอ่ะแถวสองให้เต็มเป็นไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ขอเวลาแป๊บสักนึ่งนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำแถวสองให้เต็มก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำกันนะครับมาอ่ะขอรื้อใหม่ก่อนอ่ะตอนนี้แถวสองยังไม่เต็ม มามาเริ่มกันเลย มาอ่ะ เอาสีขาวไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเหนียบไว้ด้านด้านล่าง ด้านบนจะเป็นเซนเตอร์สีเหลืองนะครับ เป็นด้านสีเหลืองด้านบนแล้วต้องอ่ะมันจะมีชิ้นเอทตรงนี้ใช่ไหมครับ เราดูว่าชิ้นไหน ไม่ติดสีเหลืองไม่ติดสีเหลืองคือยังไงอ่ะอันนี้ไม่ติดสีเหลืองหมดเลยอ่ะไม่ติดสีเหลืองก็คือยังไง อ่ะสี เขียวกับสีแดงอ่ะไม่ติดสีเหลืองมีแต่สีเขียวกับสีแดง อันนี้สีส้มกับสีเขียวอ่ะไม่ติดสีเหลืองเออเมื่อกี้ผู้ผิดนะครับ ขออภัยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีแดงก็จะไม่ติดสีเหลืองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองก็จะไม่ติดสีเหลืองเพราะว่าไม่มี อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงไม่มีสีเหลืองนะครับ เนี่ยไม่ติดสีเหลืองอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มกับน้ำเงินก็ไม่ติดสีเหลืองเหมือนกันนะครับ อ่ะ ด้านไหนที่ไม่ติดสีเหลืองนะครับ เราเลือกมาด้านหนึ่งเลือกมาด้านหนึ่งนะครับอ่าผมเลือกมาอันนี้ด้านนี้ ก็จะมีตรงนี้นะครับ ไม่ติดสีเหลืองบล็อกนี้ แล้วก็ดูด้านล่างครับสีอะไรอ่ะเราเลือกชิ้นนี้ใช่ไหมดูด้านล่างสีอะไรสีน้ำเงินอ่ามาเลื่อนให้ตรงกับสีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็ดูสีด้านบน มันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา อ่ะ หมายความว่าอ่ะตรงนี้สีส้มใช่ไหม ่ะตรงนี้เซนเตอร์สีส้ม ตรงนี้เซนเตอร์สีแดง ก็ให้ดูว่ามันอยู่ด้านซ้ายด้านขวาซึ่งตอนนี้มันเป็นสีส้ม สีส้มนะครับ เซนเตอร์สีส้มด้านบนเป็นสีส้มมาเซนเตอร์สีส้ม เลื่อนหลบมันนะครับ ก็คืออ่ะมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหม สีส้มเนี่ย สีส้มกับสีส้มเนี่ย สีส้มมาอยู่ด้านซ้ายก็เลื่อนหลบมันก็คือ เลื่อนไปทางขวา โอเคนะครับเลื่อนไปทางขวาปุ๊บมันเป็นหนึ่งอะสีส้มอยู่ตรงนี้ สีส้มมาเราก็ต้องบิดหลบมันก็คือบิดไปทางตรงข้ามนะครับ แล้วก็เลื่อนไปทางด้านสีส้มนี่เลื่อนไปหน้าสีส้มเราเลื่อนไปด้านไหนนะครับ เราไปเราเลื่อนไปด้านนี้ใช่ไหมครับเราเราเลื่อนไปด้านนี้จิ๊บเราเลื่อนไปด้านไหนให้เราทำด้านนั้นนะครับ ก็จะมันทำด้านนี้ จุ๊บจุ๊บจุ๊บเออขอรออภัยด้วยนะครับเป็นนึงครับเมื่อกี้ทำผิด อ่ะขอเริ่มใหม่นะครับจากวิธีเมื่อกี้นะครับ อ่ะก็ดูนะครับอ่ะสีส้มกับสีส้ม อยู่ตรงนี้บิดหลบ สีน้ำเงินตรงนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็อยู่ด้านเดิมเลย อยู่ด้านเดิม แล้วก็ขึ้น ขวาลง ก็สีส้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราบิดหลบ แล้วเราก็สีส้มอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะเอาสีส้มขึ้น ขวาแล้วก็ลง แล้วก็ใช้วิธีเหมือนสูตรแรกเหมือนแบบแรกครับ อันที่เป็นสีขาวสีส้มอ่ะตรงกันแล้ว ก็ หันก็มาอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็ แล้วก็ใช้วิธีขึ้นขวาลงเนี่ยครับตรงนี้ก็จะได้ได้แล้วอ่าแล้วก็ทำชิ้นต่อไปนะครับอ่ะก็สำหรับตอนแรกนะครับ ชิ้นที่ติดสีส้มก็คือชิ้นเอ้ยติดสีเหลืองนะครับ ก็คือชิ้นนี้นะครับ เราใช้มันไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นสีแดงกับสีเหลือง มันติดสีเหลืองใช้ไม่ได้ อ่าชิ้นอื่นไม่ติดนะครับอืมผมเลือกชิ้นนี้ดูด้านล่างอ่ะนี่สีเขียวเล่นมันตรงสีเขียวอ่ะตรงกันแล้วตรงกันแล้ว ดูด้านบนนะครับ สีส้ม สีส้มอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาครับ อ่ามอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ อ่ามอยู่ด้านขวา สีส้มอยู่นี่ อ่าสีส้มมีอยู่ด้านขวา ก็ขวาเออก็บิดไปทางตรงข้ามก็คือบิดไปทางซ้าย ขวา ก็สีส้มมาอยู่ตรงนี้ครับก็ขวา ซ้าย ลง ก็คือด้านขวาขึ้น บนซ้ายแล้วก็ลงนะครับ แล้วก็ใช้เหมือนสูตรแรก สีขาว สีส้ม ตรงกันแล้วนะครับ แล้วก็ขึ้น ขวาลงเพราะว่าไอ้สีขาวนะครับมันอยู่ด้านนี้ก็ขึ้นขวาลงอ่ะตรงนี้ก็ได้แล้วอ่ะคลิปนี้อาจจะไอเยอะหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะด้านบนต่อนะครับ ด้านบน ด้านล่างสีเขียวใช่ไหมอ่ะ ด้านล่างสีเขียว ก็เลื่อนให้มันตรงกับสีเขียวอ่ะเลื่อนแล้ว ดูสีแดงอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ ก็ในกรณกรณีนี้นะครับ มันอยู่ด้านซ้ายนะครับ แล้วก็บิดหลบก็คือบิดไปด้านขวานะครับ ก็แล้วก็สีแดงอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับก็ขึ้น ขวาแล้วก็ลง แล้วก็ไปดูด้านนี้ครับ สีขาวอยู่นี่แดง แดงตรงแล้วสีขาวอยู่ด้านนี้นะครับ อยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้น ซ้ายแล้วก็ลงตรงนี้ก็ได้แล้วขาดอีกอันนึงแล้วครับก็คือตรงนี้อ่ะ อันนี้ชิ้นสุดท้าย ตรงนี้ตรงกันแล้วใช่ไหมครับ อืม ดูด้านบน อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอ่ะสีแดงอยู่ด้านซ้ายด้านขวา อยู่ด้านขวานะครับก็บิดหลบก็คือบิดไปทางด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ สีแดงอยู่ด้านนี้ ก็ใช้วิธีขึ้น ซ้ายแล้วก็ลง แล้วก็อ่ะสีขาวกับสีแดงอ่ะใช้วิธีใช้เหมือนวิธีแรกนะครับ ขั้นตอนที่ทำชั้นแรกให้เต็ม ก็สีขาวสีแดงอ่ะสีแดงตัวกันแล้วแล้วสีขาวอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับจึ๊บแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็ลงอ่ะแถวสองด้านแล้วนะครับอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับ คือทำสีเหลืองให้เต็ม โอ้อีกแล้วนะครับขอไปด้วยนะครับ อ่ะมันก็จะมีวิธีอยู่นะครับอ่ะอ่ะในกรณีนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้นะครับ มันมีให้มันเป็นคล้าย ๆแพ็กแมนนะครับที่มันเป็นแบบนี้ อ่าที่มันให้มันเป็นแบบนี้นะครับอ่า ไม่ต้องดูไม่ต้องสนใจอย่างอื่นดูแต่หนึ่งสองสามอันนี้นะครับ มันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะด้านไหนแบบนี้ แบบนี้ แล้วก็แบบนี้ครับ ไม่ต้องสนใจมันครับแค่ขอแค่ให้มันเป็นรูปแบบนี้ เนี่ย แบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ แบบนี้แบบไหนก็ได้นะครับ แม้ว่าจะมีสีเหลืองอยู่ด้านในนี้ยังไง ก็ได้ครับสนแค่ตรงนี้นะครับอืมตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้จำไว้นะครับจำมาเลยครับ จงตรงนี้นะครับตรงนี้ อ่าหรืออาจจะตรงนี้ หรืออาจจะตรงนี้ หรือ อาจจะตรงนี้ หรืออาจจะตรงนี้ หรือ อาจจะตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่าไม่ว่ามันเป็นรูปไหนนะครับ เลื่อน อ่า เราเลือก เลื่อน ให้มันมาอยู่ตรงนี้ของเรานะครับ ให้มุมตรงเนี้ย ที่มันถูกอันนี้ล้อมไว้มันอยู่ตรงนี้ของเรานะครับ อ่ะ กรณี ตอนนี้นะครับ มันเป็นแบบนี้ อ่าแล้วมุมอยู่ตรงนี้อ่าให้มันอยู่แบบนี้ครับ อ่าอยู่แล้ว แล้วก็ใช้วิธีอันนี้ต้องจำนะครับ จำนะครับ ขวาลง บน ขวา หน้าทวน บน ซ้าย หน้า ตาม ขวา ขึ้น วัตถุประสงค์ของเราก็คือทำให้มันเป็นบวกนี้ครับ เป้าหมายของเราอ่าไม่ต้องไปสนสนใจคอร์เนอร์ครับ ทำให้สีเหลืองเป็นบวก อ่เดี๋ยวผมไปสอนอีกกรณีกรณีหนึ่งก่อนนะครับ ถ้ามันไม่ใช่กรณีแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอ่ะแป๊นี้ครับ ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้หรือรูปแบบไหนก็ได้นะครับ ที่มัน ไม่ได้เป็นปากแบบนี้นะครับรูปแบบไหนก็ได้นะครับ ที่มันไม่ได้เป็นปากแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้ แบบไหนมีอีกหลายอย่างนะครับ ที่มันไม่มีปากแบบนั้นเป็นส่วนประกอบนะครับเนี่ยอ่ะแบบนี้มันมี แบบนี้มันมี แบบนี้ มันไม่มีนะครับ มันไม่มี มันไม่มี อ่ะทำไง เราใช้สูตรนี้ไปเรื่อย ๆครับ สูตรนี้ลงขึ้นขวาลง บนขวา หน้าทวน บน ซ้าย หน้าตาม ขวาขึ้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้ หรือว่าบางครั้งนะครับ มันก็อาจจะเป็นรูปบวกแล้วก็ได้นะครับ ก็คือรูปแบบนี้นครับอ่ะบางครั้งก็อาจจะเป็นรูปบวกแบบนี้ก็ได้ หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นรูป แบบนี้ก็ได้นะครับ หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นรูป แบบนี้ก็ได้นะครับ อืมมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับ อ่า ก็ในแบบนี้นะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับ หรือแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับ ก็ถือว่ามันเป็นรูปบวกนะครับ หรือว่าเป็น เป็นแบบรูปปากนะครับ อ่ะเป็นรูปปากแบบนี้ ก็ถือว่า เออรูปปากไม่ใช่นะคะเป็นรูปบวก เป็นรูปแบบนี้ เป็นรูป แบบบวกแบบนี้ แล้วก็รูปแบบนี้ แบบนี้ อะไรแบบนั้นนะครับ ถ้ามันตรงเนี้ยมันเต็มนะครับ ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จหมดนะครับ อ่ะ เป็นบวกแล้ว ถือว่าภารกิจเป็นบวกแล้วนะครับ ถ้าบวกสำเร็จอ่ะกรณีแรกก่อน ถ้ามันเป็นบวกนะครับ ถ้ามันเป็นบวก เป็นบวกแล้วนะครับ ก็ให้ใช้ให้ดูนะ บวกแล้วนะครับ ให้ดูตรงนี้แถวบนนี่ ด้านไหนไม่มีสีเหลือง อ่ะ ตรงนี้ไม่มีสีเหลือง ตรงนี้มีสีเหลือง ตรงนี้ไม่มีสีเหลือง ตรงนี้มีสีเหลือง อ่ะตรงนี้ไม่มีนะครับ กับด้านนี้ไม่มีนะครับ แล้วก็เลือกมาด้านที่มันไม่มีก็คือด้านนี้นะครับ กับด้านนี้ ก็ให้เราเลือกเอาด้านไหนก็ได้ครับ แล้วก็ใช้วิธีขึ้น ซ้ายลงซ้ายขึ้น ซ้าย ซ้ายลง ทำไปเรื่อย ๆ ครับ จนจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ เป็นบวกแล้วก็มีหนอตรงนี้นะครับ อ่ะเป็นบวกแล้วก็มีหนอเอาเป็นรูปปลาดีกว่าครับอ่ะเป็นรูปปลา แบบนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าสมมติมันไม่เป็นนะครับ มันเราทำสูตรไปแล้วมันเป็นรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบนี้ เป็นรูปแบบ นี่เป็นแบบไหนก็ช่างนะครับ ที่มันยังไม่ได้เป็นลูกหน่อไม้น่ารักแบบเมื่อกี้นะครับ อ่ะที่มันไม่ใช่เป็นลูกแบบนี้นะครับ ที่มันไม่ใช่เป็นลูกปลาแบบนี้นะครับ ก็ทำสูตรขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงไปเรื่อยๆนะครับอ้าวอ้าวรูปอีกไงอ้าวอ้าวอ้าวไม่นะ ลูกปลาโอ้ยมันลาลูกไปไปได้แล้วอ่ก็ทวนอีกทีนะครับ อ่ะถ้าเป็นลูกแบบนี้นะครับ ก็ให้เราให้มันมาอยู่ตรงนี้ของมือเรานะครับ แล้วก็ตรงนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บก็จะเป็นบวก หรือเป็นรูปอะไรก็ช่างนะครับอาจจะเป็นรูปแบบนี้ อาจจะเป็น รูปแบบ นี้เป็นรูปแบบนี้มันแบบหลาย ๆ แบบที่มันเป็นบวกแบบนี้แล้วนะครับอ่ะก็ถ้าเราเป็นบวกแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ อ่ะให้ดูว่าด้านไหนมันไม่ติดสีเหลืองแบบนี้นะครับ ก็ใช้ขึ้น ขวาลงไปขึ้นซ้ายลงซ้าย ขึ้นซ้ายซ้ายลงมันก็จะเป็นรูปปลานะครับ อ่ะ ถ้าเป็นกรณีถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับ มันยังไม่เป็นรูปปลาแบบนี้นะครับ ก็ให้ใช้สูตรไปเรื่อยๆนะครับสูตรเมื่อกี้นะครับ ก็คือ ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นรูปปลาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คืออ่ะมันเป็นรูปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ ขั้นตอนต่อไปคือเป้าหมายทำให้สีเหลืองให้เต็มนะครับ สีเหลืองให้เต็มอ่ะพอเป็นรูปปลานะครับมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับ ที่มันเป็นหนอเป็นหัวปลา มันอ่ะ ให้เราเอาไว้ตรงนี้ ตรงนี้มือของเรา ตรงนี้ ตรงนี้เลย ตรงนี้ นี่นี่ตรงนี้นะครับ ก็ให้เราดูตรงนี้ มันมีสีเหลืองหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ไม่มีสีเหลือง ตรงนี้ไม่มีสีเหลืองนะครับ ถ้าสมมุติมันมีสีเหลืองตรงนี้นะครับ สมมุติถ้ามันตรงนี้มันเป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นสีเหลืองหัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นสีเหลืองสมมุตินะครับที่เราใช้สูตรขึ้น ขวาลงเอ้ยขอโทษนะครับ ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่ะมันเป็นแบบนี้ตรงนี้ไม่มีสีเหลืองนะครับ แล้วก็เลื่อนแบบนี้อ่ะให้มันอยู่ด้านนี้แทนนะครับ มุมนี้ มุมนี้แทน แล้วก็ มันก็ต้องมีสีเหลืองตรงนี้นะครับ ถ้าตรงนี้มันไม่มี ถ้าทำแบบนี้แล้วตรงนี้มันไม่มี ตรงนี้ก็ต้องมีสีเหลืองแน่แนะครับล้วก็ต้องใช้สูตร อ่ะ สีเหลืองอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ใช้ สูตรอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวเองนะครับ ก็ ก็คือ ซ้ายขึ้น ขวา ซ้ายลง ขวา ซ้ายขึ้น ขวา ว่าลง เอ้เขียงเต็มแล้ว อ่ะสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับ สมมุติสีเหลืองมันอยู่ตรงนี้ครับ สมมุติ อ่ะขั้นแรกคือเราทำแบบนี้ก่อน สมมุติถ้าสีเหลืองมันอยู่ถ้าสีเหลืองมันมีตรงนี้นะครับ ก็ให้เราใช้จุดขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลง นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็น ไม่เป็นนะครับอ่ะตอนนี้เป็นแล้วอ่ะสมมุติ อันนี้เป็นรูปปลาใช่ไหมอ่ะเอาไว้ตรงนี้ ขั้นแรกเอาไว้ตรงนี้ก่อน ดูตรงนี้มีสีเหลืองไหมอ่ะตอนนี้มีแล้วก็ ใช้สูตรขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงก็จะเต็มนะครับอ่ะถ้าสมมติสีเหลืองมันอยู่แบบนี้นะครับอ่ะถ้าสมมติแบบนี้อ่ะสีเหลืองไม่อยู่ตรงนี้ แล้วก็เลื่อนมาด้านนี้ให้มุมหัวอยู่นี่ตรงนี้ก็ต้องมีสีเหลืองนะครับ แล้วก็ใช้สูตรขึ้นซ้ายเออขึ้นขวาลง ขวาขึ้น ขวาขวาลง มันจะต่างกันก็คือขึ้นด้านนี้กับขึ้นด้านนี้นะคะอ่ะตอนนี้สีเหลืองเต็มละอ่ะขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไป ก็จะสังเกตได้ว่า มันมีรูป แบบนี้นะครับ ผมเรียงว่ารูปกามปู อ่ะ ก็แล้วก็ดูนะครับว่าด้านไหนมันเป็นรูปก้ามปู แบบไหนก็ได้ครับ เราอาจจะเลื่อนเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ทำได้ครับ แบบนี้ก็ทำได้ครับ แบบนี้ก็ทำได้ครับแบบนี้ก็ทำได้แบบนี้ก็ทำได้แบบนี้ก็ทำได้แบบไหนก็ทำได้นะครับ อ่ะเอากรณีนี้ก่อนนะครับ กรณีนี้มันเป็นมันมีก้ามปูใช่ไหมครับ อ่ะสำหรับบางคนบางท่านนะครับ ที่ทำสีเหลืองเต็มแล้วนะครับมันอาจจะทำรูบิกเสร็จเลยก็ได้แล้วบางครั้งอัพก็อาจจะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ได้นะครับอ่ะก็ผมจะสอนเป็นทีละขั้นนะครับแบบที่ไม่ข้ามขั้นไปนะครับ ก็บางคนถ้าทำสีเหลืองเต็มนะครับ อย่างที่บอกไปอาจจะรูบิกทั้งลูกอาจจะเต็มเลยก็ได้เอิมรูบิกอาจจะข้ามอีกวิธีหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็ข้ามอีกวิธีของวิธีหนึ่งเลยนะครับอ่ะ อ่าแล้วก็เอาก้ามปูนะครับ ที่ผมพูดถึงอ่าเอาไว้ตรงนี้ ไว้ตรงนี้นะครับ ไว้ด้านนี้มือของเราเอาสีขาวไว้หน้าเรา แล้วก็ใช้สูตรคืนคืนลงลงล่างล่างนะครับอ่ขึ้นขึ้นล่างล่างแล้วก็ขึ้น บนซ้ายขวาลง ล่างสองครั้ง ขวาขึ้น บนขวา แล้วก็ขวาขึ้นอตอนนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่าเช่นตอนนี้ก็จะข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งนะครับ ผมทำขั้นตอนเมื่อกี้เสร็จไปแล้ว ก็จะข้ามมาขั้นตอนนี้เลยนะครับเช่นจริง ๆแล้วมันต้องมีขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่มาข้ามมาขั้นตอนนี้เลย ก็คือด้านนี้จะเต็มแล้วก็มีการปูอีก 3 ด้านนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ อะอย่างที่กรณีที่ผมว่านะครับ ถ้ามีกรณีที่สองก่อนที่จะทำแบบนั้นนะครับ ก็จะมี คนที่ไม่มีก้ามปูนะครับอ่ะกรณีที่สองก็คือ มันมีแถบแบบที่มันสีจำแบบนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนให้มันมาตรงกันแบบนี้ก่อน กรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้มันมาอยู่ด้านนี้ แล้วก็ขึ้นขึ้น แบบนี้นะครับ จึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บ นะครับ อ่ะ ตอนนี้ก็จะเป็น อ่ะ แบบที่เป็นเมื่อกี้นะครับ อ่านี่ก็ข้ามขั้นตอนอีกก็อ้าวเนี่ยลูบิกก็ข้ามขั้นตอนกแล้วครับ ก็คือคือ ด้านนี้เต็มมีก้ามปูสามด้านนะครับอ่ะอ่ะ อีกกรณีสุดท้ายนะครับ ถ้ามันไม่มีก้ามปูเลยแบบนี้นะครับ นี่มันไม่มีก้ามปูเลย แล้วก็ไม่มีแบบที่มันแถบเต็มๆด้วยอ่ะ แล้วก็เลือกแรนดอมด้านเลยครับ เอาด้านไหนก็ได้ ตามใจเราลครับ อ่ะ เอาไว้แบบนี้ขึ้นเคลื่อนขวาขวาเออลอนล่างๆแบบนี้นะครับจ๊บก็ถ้ามันเป็นวิธีแบบนั้นนะครับ ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกรอบนะครับ มันก็จะยังไม่เต็มนะครับ แต่บางครั้งก็อาจจะข้ามขั้นไปได้เลย แล้วก็ใช้สูงเดิมขึ้นขึ้น ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่า ตอนนี้ก็จะมีด้านนี้แล้ว แล้วก็เอาไว้อยู่ด้านนี้แล้วก็ ถ้าสมมติมันไม่มีแถวเต็มแล้วก็ไม่มีก้ามปูนะครับ มันก็จะยาก อ่ะในเมื่อมันอยู่ขั้นตอนนี้นะครับ อ่ะขั้น ขั้นตอนนี้กันเลย อ่ะ ในเมื่อมันมาอยู่ขั้นตอนนี้แล้ว คือขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ตอนจบพบบ่อยนะครับ ตรงนี้นะครับ อ่ะ เราเอาสีที่เต็มนะครับไว้ด้านหน้าเรา ด้านหน้าเรา ถ้าสมมุติมันอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนให้มันมาเต็มแบบนี้นะครับ อ่า เลื่อนไว้ด้านหน้าเรา สูตรนี้ต้องจำนะครับ อ่ะ แล้วก็หมุนด้านหลัง สองครั้งนะครับนี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมอ่าเอาพิกเอามาไว้ด้านล่างก่อนแป๊บหนึ่งดูว่าตรงนี้มันสีอะไร เป็นสีแดงใช่ไหม อ่า เอากลับมาที่เดิมให้อันนี้มันอยู่ด้านหน้า อันนี้เป็นสีน้ำเงิน ดูตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นสีน้ำเงิน อ่ะตรงนี้เป็นสีแดง อ่ะเป็นสีแดงใช่ไหมตรงนี้เป็นสีแดง เราเลื่อนสีแดงให้มันไปตรงกับสีแดงก่อนก็คือ อ่า สีแดงอยู่ด้านนี้ก็เลื่อนมันไปตรงกับแบบนี้ อ่า ตรงกันแล้ว นี่ครับ ตรงแบบนี้ แล้วก็หน้าที่เต็มตรงนี้ใช่ไหมครับ กลับมาที่หน้าที่เต็ม แล้วก็ขึ้นขึ้นอ่าตรงนี้ก็จะหน้าที่เต็มอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเลื่อนด้านหลังสองครั้งอีกสองครั้งนะครับ แล้วก็ลงลง แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จกับ รูปิกของคุณครับยอดเยี่ยมไปเลยครับอ่ะก็กรณีที่ผมพูดถึงนะครับ ที่มันบอกว่า อบข้ามขั้นไปอะไรแบบนั้นนะครับก้าก็มีครับ ก็อ่ะเอาง่าย ๆ ครับ ก็จะเป็นก้ามปูทั้งสีด้านเลยนะครับ ก้ามปูทั้งสีด้าน แล้วก็เลือกด้านไหนก็ได้นะครับ แบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับไว้ด้านหน้าเรา แล้วก็หมุนด้านหลังสองครั้ง แล้วก็ดูสีอะไร แล้วก็เลื่อนให้มันมาตรงกัน แล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็สองครั้งแบบนี้ครับอ่ะ ขึ้นขึ้นสองครั้งแล้วก็ลงแล้วก็เลื่อนให้มันมาตรงกันแล้วก็คุณก็จะแล้วมันก็จะมาขั้นตอน ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับ ก็คือมีการปูสามอันแล้วก็มีด้านนี้ที่มันเต็มนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังงงหรือ อยาก ถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็คอมเมนต์สอบถามแอดไลน์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ อ่ะก็นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ ผมก็จะทำแนะนำรูบิกวิธีเล่นรูบิกอีกเรื่อยๆนะครับล้วก็ฝากติดตามช่องลูบิกครีเอทีฟลีด้วยนะครับ สวัสดีครับ